ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้วันนี้นะครับผมจะมารีวิว เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่แสน ปะสันโนนะครับรุ่น มหาราโพอายุ 111ปี เทพเจ้าแห่งเขาภูฝ้ายนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหาของเหรียญกันว่าสวยงดงามเพียงใดนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่แสนนะครับรุ่นมหาลาโพนี้ผมได้มาเมื่อปี2562นะเป็นรายการคละเนื้อนะครับ สร้างอยู่ด้วยกัน 46 รายการ 46 เนื้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องใส่พระกันเลยนะครับ กล่องใส่พระนี่จะเป็นสีครีมออกเหลืองๆจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองนะครับ เขียนเป็นเหรียญพญาเต่าเรือน มหาราโพหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับ พศสองห้าหกสองสร้างเมื่อปี 2562 นะครับ รุ่นนี้ เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลย ข้างในนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาสองสีนะครับถ้าเป็นเนื้ออะไรนี่เขาจะเขียนเป็นสติกเกอร์นะครับ เขียนกำกับไว้นะครับทุกเหรียญนนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาสองสี รุ่นนี้จะเนื้อนี้จะสร้างอยู่ 499 เหรียญด้วยกัน เนื้อทองแดงลมดำองค์ทองระคังลงยาสองสี สร้าง 299 องค์นะครับถ้าเป็นเนื้อทองระคังลงยาสองสี มาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับ ขนาดของเหรียญนี่สูง 4.2เซนติเมตรกว้าง 2.78เซนติเมตรนะครับ การลงยานี่จะเป็นลงยาสองสีขอบด้านนอกเป็นสีน้ำเงิน ด้านในเป็นสีแดงนะครับ ลงยาสองสีนี่น่าจะมีอยู่หลายสีด้วยกันนะครับ แล้วแต่ผู้สร้างเขาจะลงยานะครับ อาจจะไม่เป็นสีน้ำเงินก็ได้ อาจจะเป็นสีขาว สีเขียวนะครับ แต่ถ้าลงยาสองสีนี่ก็จะเป็นในสองสีในสองส่วนนะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นพระสังฆจายวงทองระฆัง ผิวนี้จะด้านในนี้จะออกรุ้งๆนะครับ ส่วนขานะครับก็จะมีเป็นตัวอักขระนะครับ ทั้งสี่ข้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันใกล้ๆนะครับ ผมขออนุญาตสองกล้องนะครับชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับ เห็นเล็บไหมครับ เล็บนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเล็บเลยทีเดียวนะครับ มีสี่นิ้วนะครับ แล้วก็จะมีเล็บอยู่ตรงปลายนะครับก็จะมีเกล็ดนะครับ นี่จะเป็นตัวนะนะครับ นะครับ เดี๋ยวไล่ชมเนื้อหา ไปพร้อม ๆ กันนี่จะเป็นภาษากระจายนะครับ ถัดลงมานี่จะเป็นอักขระนะครับ ผิวของเหรียญนี่จะตึงนะครับก็จะมีลายเส้นขนแมวนะครับ แต่ว่าผิวของพระโดยรวมนี้จะตึงนะครับ ไม่ยับย่นนะครับอัคระนี่จะแกะค่อนข้างที่จะคมชัดเลยนะครับ ตัวอุนะครับสำหรับพญาเต่าเรือนของหลวงปู่แสนนะครับ พระท่านนี่สร้างพญาเต่าเรือนนี้ไม่กี่รุ่นเองนะครับ ลูกศิษย์ลูกหา ของหลวงปู่แสนนะครับที่ชื่นชอบในสายของเหรียญพญาเต่านะครับพญาเต่าเรือนก็ถ้าเจอนะครับก็เก็บไว้นะครับราคายังไม่แรงนะครับก็ราคาหลักร้อยเองนะครับเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่น ๆ เนื้อเงินเนื้อ นวะ เนื้ออัปาก้าอย่างเงี้ยครับราคาก็ว่ากันไปตามเนื้อหานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ ตรงกลางนี้จะเป็นยันนะครับ ยันหน้าหัวใจสตรีนะครับ ผิวนี้จะตึงเงางดงามเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นโค้ดเหรียญนนะครับ ถัดลงมานี่จะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับ ผิวนี่จะออกเป็นเส้นขนแมวนะครับ ถ้าเหรียญจริงนี้จะสวยงดงามมากนะครับ ท่านไหนที่เคยเจอเหรียญจริงนะครับ ที่เคยได้สัมผัสนะครับก็จะทราบถึงความงามนะครับว่ารุ่นนี้ก็ไม่เป็นรองใครนะครับรุ่นมหาราโพตรงเท้าด้านในนี้ก็จะเป็นอักขระนะครับ ทั้งสี่ข้างเลยนะครับ ทั้งสี่ขาเลยนะครับสวยนะครับรุ่นนี้นะครับ ราคาจับต้องได้นะครับ ถ้าท่านไหนสนใจก็ทักผมมาได้นะครับ ผมมีให้นะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับสิทธิ์ลูกหาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสวยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญต่อมากันครับ เหรียญต่อมาเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวมาดูกัน เนื้อทองระคังลงยาสองสีนะครับ เนื้อนี้สร้างอยู่ที่สี่ร้อยเกก้้าาสิบเเหรียญนนะครับผมขออนุญาตไม่แกะซีนละกันนะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาภายนอกกันเลยนะครับ ด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับเหรียญแรกนะครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นหลังยันนะครับ ยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับ เหรียญต่อมาเป็นเนื้ออะไรมาชมพร้อมๆกันเนื้อต่อมาเป็นเนื้อ เนื้อนี้เป็นเนื้อ ทองแดงลมดำนะครับลงยาสามสี แต่เหรียญนี้แกะแล้วนะทองแดงลมดำลมยาสามสีนี่ สร้างอยู่ที่ 399 เหรียญนะการปั๊มเหรียญนี่ ค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับนี่ผมจับดูนี่คมนะครับ เล็บเท้านะเล็บของเต่านี่ค่อนข้างที่จะคมนะครับจากการตอกพิมพ์นะครับจากการปั๊มเหรียญนะครับลงยาสีแดงนะครับ ด้านในจะเป็นสีขาวนะครับ ข้างในเป็นลงยาสีน้ำเงินลงยานี้จะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าบางเหรียญอาจจะเป็นลงยาสีอื่นนะครับ สีเขียว สีส้ม สีแดงก็ว่ากันไปนะครับ แต่เหรียญนี้ลงยาขอบด้านนอกเป็นสีแดงนะขนาดของเหรียญนี้กำลังสวยเลยนะครับ เหรียญนี้ตอกโคดสาจินด้านขวามือนะผิวนี้จะใสเป็นรอยขนแมวนะครับผิวจะเด้งนะครับ ตอนแรกที่ผมได้มานี่ผมมีเนื้อเงินด้วยนะครับแต่ตอนนี้มีท่านอื่นเช่าบูชาไปแล้วนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับที่ผมได้มา ผมได้มาเมื่อปี 2562 แล้วนะครับปีนี้ 2564นะครับก็เอามานำรีวิวเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจ ในเหรียญของพญาเต่าเรือนนะครับ ของหลวงพ่อแสนประสันโนวัดบ้านหนองจิกเนี่ยเทพเจ้าแห่งเขาภูฝ้ายนี่ยเดี๋ยวมาดูเหรียญถัดมากัน เหรียญถัดมานี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาสามสี ผิวจะออกทองแดงผิวไฟส้มๆนะครับโค้ดสองหลักนะครับ เลขสามศูนย์นะครับโค้ดของเหรียญนี้นะครับเลขสามศูนย์ถ้าเป็นเนื้อทองแดงลงยา ถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาสามสี สร้างอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับผมมีแบ่งปันให้ทุกเหรียญนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ผมเอามาในราคาจองเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ ท่านไหนสนใจนี่ก็ทักทายผมเข้ามานะครับ หายากแล้วนะครับ เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาโพนหายากแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่มีใครเอามาเล่นกันแล้วนะเนื้อนี้เป็นเนื้อชนวนลงยาสองสี ซึ่งเนื้อชนวนลงยาสองสีนี้สร้างอยู่ที่ 499 เหรียญนะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับ พุทธคุณด้านการค้าขายนะครับ เมตตามหานิยม โชคลาภเนะท่านใด ชอบในสายเมตตามหานิยมนะครับค้าขายนะครับมีไว้เป็นดีแน่แท้นะคเดี๋ยวมาดูเหรียญถัดมากันครับ เหรียญถัดมานี่เป็นเนื้อมาเหรียญถัดมาเป็นเนื้อ ทองแดงลมดำนะครับลงยาสามสีนะครับ เหรียญหลักๆนี่ผมไปหมดแล้วนะครับไม่ได้เก็บไว้นะครับเสียดายนะครับเหรียญหลักๆนี่ผมไปหมดแล้วนะครับ มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายเป็นเนื้ออะไร เป็นเนื้อทองแดงมันปูลงยาสามสี นี่ผมเพิ่งแกะออกมาจากกล่องนะครับฝุ่นเริ่มเกาะแล้วนะ ขนาดผมใส่ไว้ในกล่องนะอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับ ในเหรียญของพญาเต่าเรือน หลวงปู่แสนรุ่นมหาลาโพนะวัตถุประสงค์นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในการจัดสร้างครับเพื่อสนับสนุนทุนการสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านหนองจิก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 ในคลิปหน้านะครับ ในโอกาสต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ